พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนน้ำยาฆ่าเชื้อเอนเนอร์คลีนปลอดภัย ห่างไกลโควิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคครับ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทีมนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่สามารถผลิตได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรคครับ นักวิจัย สวทช พัฒนานวัตกรรม น้ำยาฆ่าเชื้อเอเนอร์ครีนซึ่งผลิตจากเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมีใช้สารธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้ มีองค์ประกอบหลักเป็นกรดไฮโปคอรัส มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดต่าง ๆ และเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ตามประกาศ